โอเค Google ขอทราบพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้หน่อย คืนนี้ที่ตำบลในเมืองจะมีอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียสและมีเมฆเป็นบางส่วนนะคะ และนี่คือ Google Nest Mini เวอร์ชันใหม่นะครับ เป็นรุ่นปรับปรุงจาก Google Home Mini ในรุ่นที่ 1 มีความสามารถเพิ่มเติมที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ความโดดเด่นหลักๆ ก็คือ รองรับการใช้งานเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผม เราสามารถที่จะถามเป็นภาษาไทยและ Google Nest Mini สามารถที่จะตอบกลับมาเป็นภาษาไทยให้เราได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ เพิ่มเติมครับมากมายหลายส่วน เดี๋ยวผมจะขอสรุปไว้ให้ในคลิปนี้ให้ได้ชมกันนะครับ ไปติดตามชมพร้อมๆ กันเลยนะครับผม thank you ดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับ Google Nest Mini อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก็จะประกอบไปด้วย อะแดปเตอร์สายชาร์จครับหัวจะเป็นแบบ DC ครับกำลังไฟของอะแดปเตอร์นี้จะอยู่ที่ 15 วัตต์ ซึ่งการเปลี่ยนไปในรอบนี้ก็คืออะแดปเตอร์จะมีกำลังไฟมากขึ้น เพราะว่าตัวไดเวอร์ของ Google Nest Mini นั้น จะมีกำลังขับที่มากขึ้นนะครับทำให้ทั้งเสียงดังมากขึ้น แล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นด้วยนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับมีภาษาไทยให้เราเลือกใช้งานด้วยนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นตัว Google Nest อีกหนึ่งตัวนอกจากนี้ครับการมาของ Google Nest Mini ในครั้งนี้ถือ อว่าเป็นการพาร์ทเนอร์ร่วมกันระหว่าง True กับ Google จึงทำให้ทาง True นั้นเป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทยนะครับสำหรับการเปิดขาย Google Nest Mini ในประเทศไทยสำหรับ Nest Mini ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับจะมีให้เลือกอยู่ 2 สีก็คือ สีดำชาโคลแล้วก็สีขาวช็อกนะครับ ตัวที่รีวิวอยู่นี้ครับก็คือเป็นสีขาวช็อกเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับสำหรับ Google Nest Mini ผมขอเรียกสั้นๆว่าเนสมินิแล้วกันนะครับเนสมินินะครับการดีไซน์ยังคงมีลักษณะคล้าย ๆ กับ Google Home Mini ในรุ่นที่ 1 ผ้าบุด้านบนครับเป็นวัสดุดีไซน์ขึ้นจากขวดพลาสติกนะครับแบบ 100%เลยนำมาเป็นผ้าที่บุอยู่ของ n e s Mini นะครับในบริเวณด้านข้างนะครับจะมีปุ่มการปิดเปิดไม้นะครับอยู่บริเวณนี้สำหรับพอร์ตการเสียบไฟนั้นจะเป็นชนิดแบบกลมๆนะครับเปลี่ยนแปลงจากการใช้ไมโคร USB มาเป็นอะแดปเตอร์แบบ DC แทนนะครับ ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับ จะมาพร้อมเซ็นเซอร์ ระบบสัมผัสที่สามารถแตะสัมผัสได้ตรงนี้ สำหรับการเล่นเพลงหยุดเพลงได้นะครับเรามาดูข้อมูลทางเทคนิคนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ข้างในของ n e s t Mini นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สิ่งแรกที่อยากจะให้ทราบเลยก็คือในเรื่องของ CPU CPU ของ n e s t Mini จะใช้ CPU แบบ Quad Core นะครับหรือ4คอร์เป็น CPU ARM แบบ 64บิตการประมวลผลค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่1.4 GHz นะครับยังมีฮาร์ดแวร์ของ Machine Learning หรือว่า ML URL อยู่ภายในด้วยนะครับคำสั่งบางคำสั่งไม่จำเป็นจะต้องส่งไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถประมวลผลได้ที่ตัว Nest Mini ตัวนี้ได้เลย ในส่วนของไมโครโฟน n e s Mini จะมีไมโครโฟนทั้งหมด 3 ตัว สามารถที่จะรับสัญญาณเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่ห่างจากตัวอุปกรณ์นะฮะเราจะสามารถสั่งการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ n e s Mini จะใช้บลูทูธ5.0 ส่วน Wi-Fi นั้นจะรองรับสัญญาณ Wi-Fi 5นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเปรียบเทียบ n e s Mini แล้วก็ Google Home Mini ในรุ่นหนึ่งให้ดูนะครับขวามือครับที่เป็นสีดำชาโคนะครับคือ Google Home Mini รุ่นที่ 1 และด้านซ้ายมือนะครับคือ Google Nest Mini รุ่นใหม่ที่เรากาลังจะรีวิวอยู่นี้นะครับถ้า ดูจากด้านหน้านะครับเราจะมองแทบไม่ออกเลยนะครับว่ารุ่นไหนคือรุ่น 1 รุ่นไหนคือรุ่น 2 แต่ถ้าเรามองด้านหลังครับเราจะเห็นความแตกต่างใน Google Home mini รุ่นที่1นะครับด้านหลังจะเป็นแบบทึบแล้วก็จะเป็นแบบสีส้มแบบนี้นะครับส่วนในรุ่นที่ 2 ก็คือ Nest mini นะครับจะมีรูสำหรับการที่จะให้เราแขวนตัวนี้ไว้บนผนังได้นะครับในเวอร์ชัน1 จะมีปุ่มรีเซ็ตแต่ว่าในเวอร์ชัน2 จะไม่มีปุ่มรีเซ็ตปุ่มรีเซ็ตเราสามารถทัชอยู่ข้างบนได้นะครับเพราะว่าด้านบนของตัว Nest mini จะมีทัชเซนเซอร์อยู่ เราสามารถสั่งการผ่านทางนั้นได้ สามารถที่จะแตะอยู่ข้างบนเพื่อที่จะสั่งการให้ทำ Factory Reset ในรุ่นที่ 1 จะไม่มีทัชเซนเซอร์เราไม่สามารถที่จะแบบแตะเพื่อที่จะให้เล่นเพลงหยุดเพลงหรือว่าสั่งคำสั่งอื่นๆได้ เดี๋ยวต่อไปผมจะลองทดสอบคุณภาพของลำโพง ระหว่าง Google Home Mini รุ่นที่ 1 ที่เป็นตัวสีดำนะครับเทียบกับ Google Nest นะฮะที่เป็นตัวสีขาวเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ตัวสีดำก่อนนะครับ Hey Google play top 20 most popular song by NCS from YouTube Music. Playing top 20 most popular songs by NCS, best of NCS, most viewed songs on YouTube Music. Hey Google Stop Music นี่นะครับก็คือเสียงที่เราได้ยินจาก Google Home Mini ในรุ่นที่1นะครับเสียงเบส ก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ แล้วก็เสียงแหลมมันจะดูออกก้องๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงใน Google Nest Mini นะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเค Google play top 20 most popular song by NCS on YouTube Music No problem, here's top 20 most popular songs by NCS Best of NCS most viewed songs on YouTube Music เสียงที่พูดค่อนข้างมีมิติมากกว่าจะได้เห็นความแตกต่างกันนะ I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step town to town. ี้นะครับก็คือตัวอย่างของเสียงอย่างที่ผมได้ยินเมื่อกี้นี่เปรียบเทียบกันค่อนข้างที่จะชัดนะครับเรื่องเบสนี่มิติของเสียงเบสที่มากกว่านะครับแล้วก็ตอนเวลาที่ Google Assistant เขาพูดขึ้นมานะครับเสียงพูดนั้นจะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนะครับสำหรับการที่จะใช้งาน Nest Mini นั่นก็คือ ที่บ้านเราจะต้องมีสัญญาณ Wi-Fi นะครับถ้าใครยังไม่ติดอินเทอร์เน็ตที่บ้านยังไม่มี Wi-Fi เราเตอร์อะไรเงี้ยต้องแนะนำว่าต้องไปหาอุปกรณ์เหล่านี้มาติดก่อนเพราะ Nest Mini จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ไม่งั้นจะไม่สามารถดึง ข้อมูลต่างๆมาได้นะครับถือว่ามีความจำเป็นค่อนข้างมาก แล้วก็แนะนำว่าให้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีความเร็วตั้งแต่ 50 เมกะบิตเปอร์เซกขึ้นไปนะครับจะเหมาะกับการใช้งานมากที่สุดครับ NES Mini รองรับการทำงานร่วมกับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับ ให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Home มานะครับ จากนั้นเราก็จะสามารถตั้งค่าเพิ่มอุปกรณ์ NES Mini เข้าไปในบัญชีของเราได้นะครับ เพิ่มเติมครับสำหรับตัว NES Mini จะรองรับการโทรออกด้วยนะครับ เราสามารถเพิ่มเบอร์โทรของเราเข้าไป และหลังจากนั้นเนี่ย NES Mini จะจดจำเบอร์โทรของเราไว้ เราสามารถสั่งให้ NES Mini โทรออกได้เลยในรายชื่อของเรานะครับและนี่ก็คือพรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับการแกะกล่องดู Nest Mini นะครับหรือว่า Google Home Mini รุ่นที่ 2นะครับหน้าตาเป็นยังไงฟีเจอร์เป็นยังไงบ้างนะครับและอย่างที่ผมอยากจะนำเสนอนะก็คือ Nest Mini รองรับภาษาไทยตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับก็เหมาะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วอยากจะคุยกับ Nest Mini นั้นก็สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องราคาและก็สถานที่จัดจำหน่ายนะครับ Google Nest Mini นั้นราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 2,290บาท าทนะครับสำหรับลูกค้า True ครับรับส่วนลดทันที 50%นอกจากนี้ถ้าหากสมัคร True Gigabit FiberTech แพ็กเกจราคา 899 บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถรับ Google Nest Mini ฟรีไปเลยนะครับหรืออีกทางนึงครับเราสามารถใช้ True Point จำนวน 300 แต้ม เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อ Google Nest Mini จำนวน 300 บาทนะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ True Shop ทุกสาขา และ True Partner หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ก็ทำได้เช่นกันนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะพามาดู ตัวอย่างการใช้งานจริง ทั้งในบ้าน แล้วก็ทั้งในออฟฟิศว่าผมใช้งานอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้รอติดตามกันต่อไปนะครับผมตัอมไอมด ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ โอเค Google ลาก่อน แล้วไว้คุยกันใหม่ ฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะ Let's go.